แอบชอบเธอในใจแค่ไม่กล้าจะพูดไป อยู่ตรงนี้มองแค่ข้างหัวใจ วันวันก็จะแพ้ทิ้งเธอ รู้ดีว่าได้แค่ฝันละแม่ ภาพเธอมันยิ่งชัดเจนชัดเจนขึ้นทุกวัน จิตใจมันลง 共にでも ถ้าใครจะมาพลาดไปถ้าไม่ได้เธอเป็นแฟนมันก็จะพลาดไป คงทนไม่ไหวถ้าใครได้เธอไม่ครบของเธอมทำใจละลายอีกหน่อยมันคงต้องไหวต้องทอเธอจะไม่น่าจริงดูดี คนอย่างเธอคงมีคนที่มากมายจะให้มาสนใจ คนอย่างฉันมันคงฝัน นคงต้องไว้ ต้องเจอเธอจะมีเนื้อถึงดูดีคนยิ่งเธอคงมีคนที่มากมายจะให้มาสอน เพียงว่าใจฉันได้คิดยังไงก็บอกแกเลี้ยวก่อนบอกผมก่อนว่าคุณยังไม่มีใครจะมีเจ้าของเจ้าของแล้วผมจะได้ทำใจหลอกกันเพราะผมไม่ได้หลอกฝันต้องการแค่เพียงว่าใจฉันได้คิดยังไงก็บอกแก